หัวข้อที่ 2 ของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะ จากที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งตัวจุมล่าและ Virtual Mark ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 7 ไปแล้ว จะเห็นได้ว่าหลักการทำงานของจุมล่าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใช่ไหมคะ ส่วนแรกก็คือส่วนของหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ของร้านค้าออนไลน์ค่ะ ส่วนที่2ล่ะคะ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของผู้บริหารเว็บ หรือที่เรามักเรียกกันสั้น ๆ ว่าส่วนของแอดมินซึ่งย่อมาจากคำว่า administrator ค่ะ เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ไงคะ ซึ่งเมื่อเราเข้าไปในส่วนของหน้าต่างแอดมินนะคะ ก็จะมีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ ซึ่งผู้เรียนได้ทำความเข้าใจเบื้องต้น และฝึกใช้งานมาบ้างแล้วในบางเมนูในสัปดาห์ ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ สำหรับเมนูที่มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะ ในส่วนของการเรียนในคอร์สนี้ก็คือ เราจะมีการติดตั้ง z o o m ้าและ Virtual m a r k เข้าไป เพราะฉะนั้นจะมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาคือส่วนของเมนู Virtual m a r k นะคะ ซึ่งเมนู Virtual m a r k เองก็จะมีเมนูย่อยๆสำหรับจัดการร้านค้า อาทิเช่นในเรื่องของการตั้งค่าร้านค้า การจัดการร้านค้า การจัดหมวดหมู่สินค้า การใส่รายการข้อมูลสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการตั้งค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนะคะ เราจะมาฝึกปฏิบัติการนะคะ ใช้ในเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์กันเลยนะคะ โดยครูจะใช้ตัวอย่างของระบบที่ผู้เรียนได้ติดตั้งกันมาแล้ว ในสัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 7 ที่ผ่านมา ผู้เรียนยังจำ URL ในการเข้าใช้งานในแต่ละส่วนได้ไหมคะ ถ้าเราจะเข้าไปในส่วนของหน้าเว็บไซต์ เราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรคะ http colon slash slash localhost แล้วก็ slash ด้วย virtualmart หรือเราจะใช้ URL 127.0.0.1 ซึ่งเป็นหมายเลข IP address แทนคำว่า localhost ใช่ไหมคะ แล้วก็ตามด้วย slash virtualmart นะคะ แล้วถ้าเกิดผู้เรียนจะเข้าไปในส่วนของหน้าต่างแอดมินล่ะคะ พิมพ์คำว่าอะไรคะ เราก็พิมพ์เหมือนเดิมค่ะ พิมพ์คำว่า http colon slash slash localhost slash v i r t u a l m a p แล้วก็ slash administrator นะคะ หรือจะใช้วิธีการพิมพ์เป็นหมายเลข IP address ก็คือ127.0.0.1 slash v i r t u a l m a p แล้วก็ slash administrator นะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะ ถ้าเช่นนั้นนะคะ ให้ทุกคนเปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะ เมื่อพิมพ์ตาม URL ที่ครูบอกแล้วสามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ไหมคะ ถ้าขึ้นหน้าเว็บไซต์ลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ อันดับแรกก็คือกลับไปเช็คในหน้าของ SAM Control Panel ว่าเรา Start Service ของ Apache และ Start Service ของ MySQL เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะ ถ้า Start เรียบร้อยแล้วลองกลับไป Refresh ที่หน้าเว็บดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ของ Virtual Mark ก็กลับคืนมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้ในส่วนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมคะก็เข้าไปในส่วนของหน้าต่างของผู้บริหารเว็บ หรือหน้าต่างของแอดมินนะคะ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปจัดการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครูขอทบทวน ที่เราได้ศึกษาไปในเรื่องของการตั้งค่า เว็บไซต์จุมล่านะคะ โดยเราจะมาติดตั้งคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวช่วยทำให้เราสามารถจัดการเนื้อหาได้เป็นอย่างดีก็คือมีคอมโพเนนต์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า com JCE นะคะ ให้ผู้เรียนทุกคนนะคะไปที่ในส่วนของการจัดการส่วนเสริมนะคะ หลังจากนั้นไปเบราว์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะคะ ซึ่งไฟล์จะชื่อว่า com jce 252นะคะทำการ Open อัปโหลด แล้วก็ติดตั้งลงไปที่เว็บไซต์จุมด้าของเรานะคะ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สิ่งที่ปรากฏที่หน้าจอของเรา จะขึ้นแสดงว่าตอนนี้ได้มีการติดตั้งอีเตอร์ตัวหนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์จุมล่าให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำงานจะยังไม่สามารถทำงานได้ทันทีนะคะ เห็นไหมคะจะขึ้นว่า JCE Editor 2.5.2 ติดตั้งสำเร็จแล้วนะคะ การทำงานจะยังไม่สมบูรณ์นะคะ เราจะต้องไปจัดการในเรื่องของการตั้งค่าระบบนะคะ ตั้งค่าระบบหลักตรงนี้ให้ตัวระบบหลักทำมีการทำงานโดยใช้คอม JCE นะคะ ก็คลิกไปที่ตั้งค่าระบบหลักค่ะ หลังจากนั้นก็ให้ไปเลือก Editor เป็น JCE Editor นะคะ แล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิด รงนี้จะทำให้หน้าต่างการทำงานของเราเริ่มสมบูรณ์มากขึ้น เราจะได้อีดิเตอร์ตัวใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลร้านค้าเป็นไงคะ ได้รู้จักอีดิเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะ เป็นคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจมากสำหรับตัวจุล่านะคะ เรามาดูนะคะในส่วนของการตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์นะคะ ตัวแรกที่ครูจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็คือ เราจะไปในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของร้านค้าค่ะ ในส่วนของร้านค้าเราจะต้องทำอะไรอย่างไร บ้างนะคะ ให้ผู้เรียนคลิกไปที่เมนูร้านค้านะคะ หน้าแรกที่ปรากฏขึ้นมาในส่วนของผู้บริหารเว็บ จะเป็นเหมือนแบบแผงควบคุม หรือที่เรียกว่าแดชบอร์ดนะคะ ซึ่งเป็นการสรุปข้อมูลให้เห็นว่า ตอนนี้มีใบสั่งซื้อเข้ามาหรือเปล่า มียอดรายการขายทั้งหมดเท่าไรรายได้สุทธิเป็นเท่าไหร่นะคะ ก็จะเป็นภาพรวมสรุปของร้านค้าของเรานะคะ คราวนี้เราจะมาตั้งค่าร้านค้าของเราให้ดูสวยงามนะคะ ถ้าเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ เราติดตั้งโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลที่ปรากฏให้เราเห็นตรงนี้นะคะ จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าของเรา ตอนนี้เราจะเอาข้อมูลตัวอย่างที่ครูเอาให้ทุกคนนะคะ ไปแล้วดันนะมา ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของเราให้เป็นข้อมูลของร้านวิงวิงช็อปไงคะ จำได้ไหมคะวิงวิงบิวตี้ช็อปที่เรากำลังจะทำข้อมูลเว็บไซต์ โดยเอาข้อมูลตัวอย่างที่เราจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่ในเว็บไซต์จูล่าไปได้วยกันนะคะ อ่าเรามาดูนะคะ พอเราคลิกเข้าไปที่เมนูร้านค้านะคะ อันดับแรกเลยเนี่ยเราเข้าไปดูที่ในไฟล์ Microsoft Word ที่เราเตรียมเห็นไหมคะ Wing Wing Beauty Shop นะคะเราจะเอาชื่อเต็มตัวนี้นะคะ ไปใส่เป็นชื่อของเว็บไซต์ของเราแทนนะคะ เราก็แค่ Copy ตัวนี้ แล้วก็มาวางที่ตรงชื่อร้านค้านะคะ เราก็จะได้ชื่อร้านค้าเป็นชื่อ Wing Wing Beauty Shop เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ง่ายนิดเดียวค่ะ สำหรับชื่อผู้ขายและ URL ผู้เรียนสามารถไปเปลี่ยนชื่อผู้ขายให้เป็นชื่อของผู้เรียนได้เลยนะคะ แล้วก็ URL ในที่นี้ครูขอใช้ URL เป็น localhost virtual map เหมือนเดิมนะคะ เพราะว่าตัว domain name นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราอัปโหลดขึ้นตัว hosting นะคะ หรือว่าตัว host จริงนะคะ คราวนี้เรามาดูต่อนะคะ ในส่วนของตัวข้อมูลรูปภาพนะคะ ข้อมูลรูปภาพตรงนี้ที่ปรากฏที่เห็นนะคะ จะเป็นข้อมูลรูปภาพที่เป็นโลโก้ที่ไม่ใช่โลโก้ของร้านค้านะคะ ถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถคลิกลบรูปภาพนี้ออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปทำการเบราว์ไฟล์จากข้อมูลตัวอย่างเลยค่ะเอาภาพโลโก้นะคะของเราใส่เข้าไปแทนนะคะ อันนี้ภาพโลโก้ตัวนี้จะถูกนำไปบันทึกในส่วนของ ใบแจ้งหนี้หรือว่า invoice นะคะ ต่างๆของร้านค้าได้ด้วยค่ะ ถัดไปค่ะ เห็นหรือยังคะว่าในหน้าต่างตรงนี้ในเรื่องของการตั้งค่าร้านค้าคำว่า welcome to virtual mart the e-commerce management system อยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนของคำอธิบายตรงนี้เองค่ะ เราสามารถที่จะลบตรงนี้ทิ้งนะคะ แล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเรา เอาอะไรไปใส่ดีคะเราเอาสโลแกนไปใส่ก็แล้วกันนะคะ สวยใสในราคาที่คุณจับต้องได้ค่ะ ก็ทำการก๊อปปี้ตัวนี้นะคะ แล้วก็ไปวางที่หน้าเว็บไซต์ แต่ครูขอแนะนำในการวางนะคะให้นักศึกษาหรือผู้เรียนทุกท่านนะคะ วางโดยเลือกในโหมดที่เรียกว่าเป็น Source Code Editor นะคะ กดวางลงไปนะคะ แล้วก็สลับโหมดกลับไปที่โหมดปกติ หลังจากนั้นค่อยมาจัดหรือว่าตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามนะคะ อันนี้ครูขอแนะนำว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้ร้านค้าของเรานะคะ จัดข้อมูลโดยอาศัยเทมเพลตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะ เห็นหรือยังคะว่า JCE Editor เป็น Editor ที่มีเครื่องมือมี tool ต่างๆ เข้ามาช่วยเราสามารถทำงานได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้เราลองเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะ ให้เป็นสีชมพูตามคอนเซปต์ของร้านค้าใช่ไหมคะ เพราะว่าร้านค้าเราจะเป็นโทนสีชมพูนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราลองเอารูปภาพโลโก้ของร้านค้า ให้มาโชว์ที่หน้าแรกนะคะ ก็กดไปที่ปุ่ม insert หรือ edit image นะคะ หลังจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดรูปภาพที่เตรียมเอาไว้ละนะคะ สามารถอัปโหลดรูปภาพที่เตรียมเอาไว้เข้ามาใส่ได้เลยนะคะ เมื่อทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเอารูปภาพนี้ไปใส่ในข้อความนะคะ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ของรูปภาพตามที่เราต้องการได้ด้วยนะคะ เมื่อเปลี่ยนไซส์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด insert เข้าไปนะคะ ก็จะทำให้รูปภาพไปปรากฏอยู่ในหน้าแรก หลังจากนั้นก็ทำการบันทึกนะคะ บันทึกแล้วก็ปิด เราลองกลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์สิคะว่า หน้าแรกข้อความตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะคะกด refresh นะคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคะเราได้เว็บไซต์หน้าตาสวยงามตามที่เราต้องการแล้วหรือยังคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันต่อในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเทมเพลตเพิ่มเติมค่ะ มาถึงตอนนี้ทุกคน ได้สโลแกน แล้วก็โลโก้ของร้านค้า ปรากฏในหน้าแรกของร้านค้าแล้วใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าดูสวยงาม ซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนนี้ได้โดยเข้าไปที่ไหนคะ เมนูร้านค้าจำได้ไหมคะ ไปที่เมนูร้านค้านะคะ แล้วก็ไปแก้ไขนะคะ ในส่วนของ description เกี่ยวกับร้านค้า เพื่อที่จะให เป็นส่วนที่จะนำเสนอในหน้าแรกให้ทุกคนหรือคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของเราได้นะคะ คราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนข้างบนนะคะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในส่วนข้างบนเนี่ย จะเป็นโลโก้ที่ไม่ใช่โลโก้ของร้านค้าของเรา เพราะว่าเราเตรียมโลโก้ร้านค้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ใช่ส่วนโลโก้ของร้านค้าของเรา ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นส่วนของโลโก้ที่เป็นของร้านค้าของเรา ก็คือร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปจะทำอย่างไงคะ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนต้องการจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะ ให้ผู้เรียนเข้าไปในส่วนของที่เรียกว่าเมนูส่วนเสริม แล้วไปเลือกที่การจัดการเทมเพลตนะคะ พอเข้าไปที่การจัดการเทมเพลตค่ะ เราก็ไปดูสิคะว่าตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของเราใช้ เทมเพลตอะไรอยู่นะคะ ซึ่งในแต่ละเทมเพลตจะมีตัวกำหนดไฟล์โลโก้ อยู่ค่ะ เราคลิกเข้าไปที่ VMB s e t s p y นะคะซึ่งเป็นเทมเพลตที่เราใช้อยู่ตอนนี้ พอเข้าไปเสร็จเรียบร้อย จะเห็นได้ว่าโลโก้ของร้านค้าตอนนี้นะคะ อยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Image Story แล้วก็เป็นไฟล์ Virtual Mart อยู่นะคะ เราสามารถที่จะแก้ไขโดย select เลือกเอาไฟล์ที่เราต้องการนะคะ ก็คือไฟล์ที่เราทำไว้สำหรับร้านค้าก็คือโลโก้หนึ่งใช่ไหมคะ กด Open นะคะ แล้วก็ทำการอัปโหลด เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมคลิกเลือกที่รูปภาพนะคะ ให้เป็นที่อยู่รูปภาพของเราก็คือเป็นไฟล์ logo 1 png หลังจากนั้นก็ทำการกดเพิ่มเข้าไปในเนื้อหา ทำการบันทึกแล้วก็ปิด ถ้าอยากดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะ กลับไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรากด refresh ดูนะคะ หรือกด view site เป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้เราได้เว็บไซต์ที่สวยงามหรือยังคะ เห็นไหมคะ หน้าร้านของเราก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราพร้อมกับข้อมูล สโลแกน แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับร้านของเรา ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะไปปรับแต่งในแต่ละส่วนให้สวยงามได้ตามความต้องการเลยค่ะมาถึงตอนนี้เราตั้งค่าข้อมูลร้านค้าออนไลน์ของเรากันเป็นแล้วใช่ไหมคะ เป็นยังไงคะทำให้ร้านค้าของเราดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะ ในหัวข้อถัดไปนะคะ เราจะไปฝึกปฏิบัติการกันในเรื่องของการจัดการสินค้าในรวชวลมาร์ต่อกันเลยค่ะ ว่าเราจะจัดหมวดหมู่ และใส่รายละเอียดสินค้ากันได้อย่างไรบ้าง อย่าลืมไปศึกษาในหัวข้อถัดไปเลยนะคะ